สูตรไต้ไม่ธรรมดา โอ้โห เอาว่ะ มาถึงก็เอาเลยว่ะเฮ็ดแค่สมมาแถวนึงละ อีกซีโตสวย อีกสามค่ะ อีกสามเออนั่นละโอ้โห เอาเรื่อง เอาเรื่องแล้วค่ะ บวกมาหนึ่งร้อยแปดสิบบาท เปิดมาก็เอาเลยว่ะโอเคค่ะ โอ้โห พี่เสือของเขาเอาเรื่องว่ะเฮ็ดแค่ร้อยแปดสิบบาทไปเดี๋ยวขอ ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะค่ะ ตอนนี้268บาทเนาะไปขออนุญาตเพิ่มไม่เลยเนาะโอเค10บาทเนาะค่ะแล้วก็ออโต้10ข้างจะหนักจะเต็มเลยค่ะมือนี้มาดิโอ้โห ได้สมมาขอก้อนท้อง มาดิมาดิโอ้โหว่เขาสภาพโอเคค่ะ เออยังได้อยู่เนาะค่ะ เป็นยกเนาะ50บาทค่ะ อง่2 4บาท ไปต่อกันเลยเนาะค่ะโอเคสำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากุ้มเทเลแกมเนาะค่ะเดี๋ยวนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นอกกับกุ้มเทเลแกมเซียนพ่อ VIP เนาะค่ะเป็นกุ้มจัดกิจกรรมเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บ่มีกุ้มเอ่อไว้พูดคุยกับเพื่อนๆเนาะกะเข่ามา ร่วมสนุกกับเขาได้เนาะค่ะเพราะว่าเขามีกิจกรรมให้เล่นกันสู้มือเนาะเออมาดิตะโพกมาดิเออสมมา สมมาอีก จังไหน จังเลยยาว่าเออโูยก้อนท้อง เอาว่ะ ก้อนท้องมาให้ยอยู่แล้วค่ะ บวกมา206 บาทหรือว่าตัดสิบมาแล้วก้อนท้องไปค่ะ ขออนุญาตขยับไม่เป็น20 บาทเนาะโอเค แล้วก็สำหรับผู้ใดที่ว่าได้กดติดตามเดี๋ยวรู้นะก็ขอฝากไปดำแน่เนาะค่ะเออ กับช่องรักปันสล็อตเนาะไปค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะค่ะมาดิ โอ้โหลายงามอยู่แล้วเมื่อกี้เพราะว่ามันมีตะหยกกับสมแล้วค่ะ เออ ก้อนทองไม้อีกแล้ว ไม้อีกแล้วเนาะค่ะเย็ดแค่ว่ะบวกมาสี่ร้อยบาทค่ะ มาเดิมาเดิมาเดิมาเดิโอ้โหบ่เข่าเลยอี่ยังวะเนี่ย สภาพ ไปค่ะ ไปต่อเลย เออได้สองเจอเต้นมาดิ โอ้ย เสียดายว่ะ เมื่อกี้ลายงามแล้วค่ะ เออ ยกมา ช่วงนี้อากาศกะทุเรศแทงเออฝนตกฟ้าห้องคือมือ โอ้ย เอาเรื่อง มาว่ะเย็ดเคก้อนท้องเข่าเข่าคุ้นสิบน้ำละค่ะก้อนท้องเมื่อกี้สองแถวโอ้โหแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทเฮ้ยไปโคตรไวเลย เฮ้ย มาว่าหักก้อนท้องเข่าคุ้นสิบมันเป็นจังสี่เนาะค่ะ โอ้โหมาว่าแปดพัน ไปค่ะขออนุญาตขยับใหม่เลยโอ้โหได้แบบจุกๆเลยเนาะค่ะ สองร้อยบาทเลยค่ะ เฮ้ยมาว่ะ มืออย่างวะเนี่ย เออเหอสวยงามโอ้โหซองมาต่อก้อนทองคูณสิบเข่าซองมาต่อค่ะ มาได้เอออีกสองอัน อีกสองอันสวยงามโอ้โห เอาเรื่อง มาว่า1,600บาทคูณสิบบวกมาอีก16,000บาทเนาะค่ะเจ็ดเค เอาว่ะมือนี่อีอยางวะเนี่ย โอ้โหโคตรไหลโคตรไหลเลยเนาะค่ะมือนี่ ไม่มาว่ะ สองมือแล้ว โอ้โห สภาพไปค่ะขออนุญาตขยับไม่ต่อเลยเป็นซี่ร้อยบาทเนาะค่ะ ไหลแบบซี่มันตรงนี้แบบดอกใหญ่ๆมาแน่ล่ะมาดิมาดิโอ้โหมาดิ มาดิ มาดิ มาดิ ขอแบบก้อนท้องเต็มแถวอะสองแถวก็ได้ปะไปค่ะสิบไม่ โอ้โหผู้ใดที่มีเวลาดีๆก็สามารถแนะนำหนูนะเขามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาทดสอบให้เนาะ เออมีสูงมียังกะแนะนำเขามาได้เลยเนาะคะ่ะ เดี๋ยวจะมาทดลองมาทดสอบให้เพื่อแบบบ่มั่นใจแบบคุณบ่พร้อมสิเนาะ ไปค่ะเลนต้อหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาท เออว่ะกดติดไปค่ะสิบไม่ มาดิมาดิตัวนี้ ยางดีดเสือควนยางดีดโอ้ยสมบะที่นย่งว่าเริ่มไหลลงแล้วเด็ดสภาพหมื่นสามไปค่ะเหรียญต่อได้ มาดิมาดิมาดิมาดิโอ้โหพวกเขาเลย เออสมมาเดี๋เต้นมาดิโอ้โห แตกดอกยิ่งใหญ่ไหเราค่อนข้างที่จะเงียบเนาะค่ะถือว่าเงียบได้เนี่ย มันน่าจะแบบโบบักกว่านี่เพราะว่าเมื่อกี้เขาเด้งมาสองมือน่ะ แบบติดติดกันเลย อันนึงแตกคูณสิบทีมีท้องกับสมหรืออีกอันนึงเป็นซองค่ะ โอ้โหวายสามโตสวยงามมีแต่ไลัยงามโอ้โหบังขาดตัวเดียว สภาพโหเหลือหนึ่งมืนไปค่ะ เล่นต่อมาดิมาดิเออไหนมันแดงสิเออโอ้โหวายชนวายกำมาที่ละคูณห้าสิบ หเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องว่ะเฮ้ย คุณหัดสิบใบชนไว้เลสองหมื่นแล้วค่ะเอสเคสวยจะจัดสามหมื่นโอ้โหซอยชีวิตที่หลีวะมาได้โอ้โหไว้เข่าแบบที่ มาได้มาได้โอ้โหบ่เข่าเลย สภาพสองหมื่นเจ็ดกะยังดีอยู่เนาะค่ะที่มันมาให้ มาได้เออส่งมา ขอแบบงามๆอ่ะ ขอก้อนท้องอ่ะป้าเห็นไหมเออเออ โอ้โหขาดสองช่องขาดสองช่อง ช่วงนี้เกมเสือยังไปได้อยู่เนาะค่ะ เกมเสือยังรู้สึกว่ามันยังดีอยู่อ่ะไม่ได้หนาเกียดเนาะ ถือว่าโอเคเลยโอ้โหโอ้โอ้ยาวะยาวะยาวะโอ้สภาพ ไปค่ะ แห้งเลนแห้งไหล ถ้าไม่ได้เปลี่ยนไม่นี่น่าจะจมแท้ๆ ขอแบบแตกหนักๆสักรอบนึงนะจะเปลี่ยนใหม่มาแต่ว่าไว้เขาไหลหรือนะ ตั้งแต่เขาแบบหมุนม้าจากเสือโดดเอ้ยเสือโดดพนะเสือเต้นรอบที่แล้วรู้สึกว่าได้ได้ไว้ย่างหลายเลยห้าเขาเสือเต้นอีกรอบนึงนี่ค่จจะได้ชุดสิบแต่ขอเป็นแบบก้อนท้องเป็นอย่างสีเดี๋ยวบอเออมาเออตะโพกเออสมมา เออสวยงามโอ้โหได้สมสภาพ ได้สม เกี่ยงวะเนี่ยโอ้โหโตโคตรหน่อยเลย เออไปต้องได้แหละนั่นละกูว่าแล้ววว้มันไหลลงมาย่างหลายเลยเนาะคะ่ะ ลองสังเกตเบืองเวลาแบบเขาสะสมไว้ได้หลายๆเราเสือมันเต้นอะวว้มันไหลแบบโคตรหลายเลย มันอาจจะว่าตกตรงที่วว้ก็จริงเนาะคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะดันไว้ถึงมให้เขาอะเอ้ยดันดันสมถึงมให้เขาอะเอาไว้ไปดันเนาะไปขออนุญาตขยับไปเป็นแปดรอยเลยเนาะคะ่ะ มันพอไปใส่เทียมันต้องร้องวัดดวงอะมาเด้มาเด้มาเด้มาเด้มาเด้โอ้ มาให้กูได้เถอะเอี่ยวันเนี้ยโอ้สภาพเบิ้งว่ะ เบิ้งก่อนท้องมันสลับกัน โอ้โหไหลลงไหลลงไหลลงไปอีก มา โอ้โหบอมาโอ้ยได้สู เออ มาโอ้โหมา สภาพโอ้โหไว้ม่ไปตรงก้อนท้องถ้าไปตรงก้อนท้องย่างหน่อยกะได้หลายอยู่นะมาดิมาเลยมาเลยขอนักนักมาให้เลยโอ้โหสภาพโอ้โหโอ้โอ้เหลือเจ็ดพันค่ะไปกดเมือเอาก็แล้วกันมาโอ้โห ม้าว่ะสมซอยชีวิต เนี่ยหนูนะมักตรงนี้แหละ ตรงที่ว่าเวลาเขากดแบบออโต้จนแบบจะเบิดแล้วอ่ะ เพราะกดมืออ่ะแม่งมันเข่าไอ้เขาเว้ยสองหมื่นเก้าค่ะ ได้สมซอยชีวิตนะ ไปเดี๋ยวเหรียญต่อเล็กก็แล้วกันเนาะค่ะสองหมื่นเก้าขออนุญาตปั๊มไม่เนาะค่ะพันหนึ่งเลย วัดดวงเขาว่าเขากะสร้างมัน ป้าดิ เออเพราะแบบปั๊บไม่ถูงหูแล้ว มันก็จะเป็นเสียวๆเนี่ยเออ โอ้โห เอาเรื่องว่ะห้าพันบาท เออมันไปไวแล้วค่ะ ได้ไว้เบิดไว้ มันต้องย้อมเสียงแล้วค่ะ แล้วจังสิ หากบอเสียงกะบอได้บอได้ โอ้โห สภาพสองหมื่นแปดไปค่ะ สภาพแบบที่กดได้อีกประมาณสองสามเทีย หาบอเข่านะเบิ่งว่ะ บอเข่าเลย บอโอ้โห ก้อนทองมา ดีอ่ะเอาว่ะสองหมื่นได้นี่มาดิล่ะสี่หมื่นสามมาดิมาดิมาดิมาดิโอเคมาขอเซาซัมมี่กันแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะหากชื่นชอบถูกใจแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะแล้วก็อย่าลืมเซียนพ่ออพีเป็นกลุ่มเทเลแกรม เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะค่ะ เดี๋ยวนะปักมิดลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะโอเคค่ะ เดี๋ยวช่วงไหนมื่อนี้ลูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะขอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้ สวัสดีค่ะ